อยากจะดูอยากจะเล่นเอาพ่อแม่มาดูด้วยโอเคผมก็ขอกราบสวัสดี FC ทุกท่านที่เข้ามารับชมในวันนี้ด้วยนะครับ ก็ต้องบอกว่าวันนี้เราจะพาไปเล่นเกมใหม่อยู่ในค่าย PG ซึ่งเข้ามาในไม่กี่วันนั่นเอง โอเคผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่า จะเข้าตีขนาดไหนด้วยทุนที่ 700เท่านั้นสำหรับท่านผู้ชมข้าวใหม่ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามให้เราด้วยนะครับ ต้องบอกเลยว่าเกมนี้แม่งดีตรงที่ไหนหรู้ปะดีตรงที่ว่า ถ้าเกิดว่ามันเชื่อมตดติดต่อกันสามอันไม่ว่าจะตรงไหนก็ได้นะ ไม่ว่าจะตรงไหนก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยม แนวเฉียงแนวทะแยงแนวตรง แนวนอนสามารถพระได้หมดเลยนะ แล้วมันจะเชื่อมได้เลยทุกมุมนะผมไม่ว่าจะเป็นด้านมุมซ้าย มุมขวามุมบนหรือมุมล่างนะผม ต้องบอกว่าเป็นเกมใหม่ที่ว่าปรับมาค่อนข้างดีนะครับผม แต่ว่าอัตราชนะนี่ก็ ตอนที่ผมเข้าไปเล่นในวันนี้นะผมอัตราชนะของเกมใหม่ก็อยู่ที่ประมาณ75%นะฮะอยู่ที่ประมาณ75%นะผมสำหรับอัตราชนะเกมค่ายพีจีนะตอนนี้ค่ายพีจีไม่ได้หมายถึงว่าทุกเกมนะผมก็เป็นเกมนี้เนาะเกมใหม่เนาะที่ผมเล่นอยู่เนาะก็ลองดูเลยนะจะเปลี่ยนเป็นวาปุ๊บโอ้โหเชื่อมาเม็ดนี้คูณหกเข้าไป30พันสามร้อยพันแปดร้อยโอ้โหเป็นไงผมชมท่านแตกดิครับผมแตกนี่รออะไรผมเลิกดิรออะไร โอ้ย มาอย่างไม่ทันตั้งตัวเลยนะผมพระเจ้าจอร์ดมันยอดมาก โอ้โหเหลือเชื่อจริงๆนะผมผู้ชม ก็ขอฝากด้วยนะผมช่องเนี่ยฝากไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สำหรับใครที่รับชมคลิปจนจบก็ขอบพระคุณมากๆนะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆกันทุกคนและวันนี้ก็เป็นวันหยุดชุดเชยในวันเด็กนะผมก็อย่าลืมนะผมมาปั่นกันแล้วก็หาเงินไปให้เด็กใช้กันหน่อยเนาะเออ เล่นที่นี่รับรองได้แน่นอนลิงก์อยู่ด้านล่างครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างสามารถกดตามได้เลยครับผมเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อน อยากเล่นที่นี่ครับผมอยากแตกมาก อยากแตกดี ก็ต้องเล่นที่นี่นะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างปักบุตรเอาไว้ให้แล้วสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ